สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ติดตามช่องชาแนลของอัพชัยทุกคนเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็มาอยู่กับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโซลาเซลล์นะครับ ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับ วิธีการเติมเงินของแอปพลิเคชัน พลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับ ก็ให้เข้าไปที่เมนู รงนี้เลยนะครับ เติมเงิน กดเข้าไปครับให้เราเลือกจำนวนเงินนะครับ ที่เราต้องการจะเติมนะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูเนาะะผมจะทำรายการเติมเงินที่ 500 บาทนะครับ ผมก็จะเลือกจำนวนเงินนี้ แล้วก็กดที่ เติมเงินได้เลยนะครับ อ่านตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ตรงนี้ ทุกครั้งที่คุณเติมเงิน คุณต้องใช้รหัส QR ของภาพหน้าจอใหม่ อย่าสแกนรหัส QR ที่บันทึกไว้ก่อนหน้ามิ ฉะนั้นจะไม่มีการเติมเงินนะครับ 2. หลังจากเติมเงินสำเร็จเงินจะเข้าบัญชีภายใน24ชั่วโมง ถ้าไม่การุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ก็คือตรงนี้นะครับ ฝ่ายบริการลูกค้านะครับ สามารถติดต่อได้นะครับ ถ้าการเติมเงินแล้วยังไม่เข้านะครับอ่าการเติมเงินนี้นะครับ เอ่อผมมาแนะนำให้ดูนะครับอ่าก็ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้นะครับ ก็ไม่จำเป็นต้องเติมตามผมนะครับโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับอ่ากดเติมเลยอ่าให้เรากดยืนยันไปเลยครับอ่าเมื่อเรากดยืนยันแล้วนะครับ ทางแอปพลิเคชันก็จะเด้งเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันให้เราเลยนะครับก็คือหน้า QR code นั่นเองนะครับ อ่าถ้า ใครที่มีแอปธนาคารอยู่ในมือถือเครื่องเดียวกับที่ทำงานแอปนี้นะครับ ให้แคปหน้าจอไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็เข้าไปที่แอปธนาคารเลือกสแกนนะครับผมอ่าแล้วก็ต้องสแกนก่อนที่เวลาตรงนี้จะหมดนะครับอ่าเวลาตรงนี้นะครับอ่าต้องสแกนก่อนเวลาจะหมดนะครับ แล้วก็ห้าม ออกจากหน้านี้นะครับ จนกว่าจะขึ้นว่าเติมเงินสำเร็จแล้วนะครับ ผมอ่าโอเค ผมก็จะทำรายการเติมเลยนะครับอ่าผมก็จะใช้มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะครับ เพื่อทำการสแกนการเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับ อ่ะโอเคนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเติมเงินแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะก็รออยู่หน้านี้นะครับ จนกว่าจะขึ้นสถานะว่าสำเร็จนะครับรอสักครู่นะครับ ตอนนี้นะครับยอดเงินก็ได้เข้ามาแล้วนะครับอ่าจำนวนเงิน 500 บาทนะครับ ตรงนี้เนาะอ่าอยากจะเข้าไปดูที่รายละเอียดให้นะครับ อ่านี่นะครับก็ได้ทำการเติมเงินสำเร็จแล้วนะครับ ตรงนี้เลยนี่นะครับอ่า หลังจากเติมเงินแล้วนะครับ ผมก็จะไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับ โดยการเข้ามาที่ตรงนี้เลย ห้องจัดซื้อนะครับปึ๊บอ่าก็จะมาซื้อนะครับ ที่อุปกรณ์ตัวนี้เนาะก็จะมีรายได้นะครับ อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบสองบาทนะครับ ระยะเวลารวมหนึ่งปีนะครับกำไรต่อชั่วโมงก็คือหนึ่งบาทยี่สิบสตังค์นะครับอ่า แต่ทีนี้นะครับ ผมจะไม่ซื้อตรงนี้เนาะเพราะว่าผมกำลังทำภารกิจอยู่เนาะอ่าผมก็จะไปที่หน้าแรกนะครับ ผมจะมากดซื้อที่ตรงนี้เลย นี่นะครับ ก็คือภารกิจเนาะเจ็ดวันนะครับ กดยืนยันปุ๊บอ่า โอเคนะครับ ก็มาซื้อกดที่ตัวนี้เลยอ่าไหนล่ะนี่ตัวนี้เลยนะครับ คลิกไป อ่า นะครับ ก็จะเด้งเข้ามาหน้าเดิมนะครับ ให้เรากดซื้อได้เลย ยืนยัน ตกลง อ่า โอเคนะครับ ผมก็ได้กดซื้อไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมจะมีเอ่ออยู่ 2 อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แรกก็คือลงทุน 50 บาทนะครับ และอุปกรณ์ที่ 2 ก็คือลงทุน1 1,000 บาทนะครับอ่าโอเคเนาะอ่าหลังจากนั้นนะครับ ผมจะไปกดกิจกรรมนะครับ เพื่อรับอ่านี่เลยครับ มากดตรงนี้นะครับ เพื่อยืนยันกิจกรรมตรงนี้นะครับ กดเลย ยืนยัน อ่า เสร็จเรียบร้อยอ่านะครับ ก็ไปดูตรงภารกิจปัจจุบันนะครับ อ่า เข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับ เรียนรู้วิธีหารายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือน กดที่ต้องการครับอ่าเข้าร่วมกลุ่มไลน์และเรียนรู้ เอ่อให้ใส่อะไรเนาะเดี๋ยวนะ ผมขอถาม แอดมินสักครู่นะครับ ผมก็ยังงงๆอยู่เนาะอ่ะแต่ตอนนี้ก็ภารกิจนะครับ ได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับ ถึงสี่ภารกิจเลยนะครับนี่ ตรงนี้นะครับ อ่ะอ่ะคลิปวิดีโอนี้นะครับ เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นนะครับ วิธีการเติมเงินนะครับ ไม่จำเป็นต้องลงตามผมก็ได้นะครับ ผมอ่า ก็มาแนะนำนะครับช่องทางการเพิ่มรายได้นะครับ ก็มีประมาณนี้เนาะอ่า ถ้าใครสนใจนะครับ หรือรับความเสี่ยงได้นะครับ ก็สามารถเติมเงินลงทุนได้เช่นกัน อ่า ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับ ผมจะไปแนะนำ โปรโมชั่นต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ของทางแพลตฟอร์มก่อนนะครับ อ่ะ นี่นะครับเอ่อเป็นกิจกรรมปีใหม่นะครับ ของบริษัทนะครับ สามารถซื้ออุปกรณ์ได้โดยเติมเงิน 50 บาทนะครับ คุณสามารถถอนเงินสดได้เสมอหลังจากซื้ออุปกรณ์นะครับ อ่าต่อมานะครับ การซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับ ก็จะมีคุณประโยชน์ที่แตกต่างกัน นะครับอุปกรณ์ 50 บาทนะครับรายได้ต่อเดือน 43บาท รายได้ต่อปี 525 บาทนะครับ อุปกรณ์ 500 บาทนะครับรายได้ต่อเดือน 432 บาทนะครับรายได้ต่อปีก็คือ 5,256 บาทนะครับ อุปกรณ์ 1,000นะครับรายได้ต่อเดือนก็คือ864 บาทนะครับ แล้วก็รายได้ต่อปีก็คือ 1512 บาทนะครับ อุปกรณ์ราคา3,000นะครับรายได้ไดต่อเดือน 2,592 บาทนะครับรายได้ต่อปีก็ 31,536 บาท 8,000 บาทนะครับรายได้ต่อเดือน 6,861 บาทนะครับรายได้ทั้งปีรวม 83,482 บาทนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์นะครับ ใช้งานได้ 1 ปีเลยนะครับซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดคุณจะได้รับเงิน 1 3 1 3 1 1 บาทต่อปีนะครับ อ่า ตรงนี้นะครับก็เป็นรางวัลสิ้นปีนะครับ ตราบใดที่คุณเชิญ 10 คนนะครับ แต่ละคนซื้ออุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ 2 เครื่อง คุณจะได้รับโบนัส 1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะครับ อ่าสามสิบคนนะครับ ได้รับโบนัสสามแสนบาทนะครับ ห้าสิบคนนะครับเจ็ดแสนบาทนะครับ และหนึ่งร้อยคน นะครับจะได้1ล้านห้าแสนบาท เลยนะครับอ่าแล้วก็ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปนะครับ ซื้ออุปกรณ์เออ่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ตั้งแต่3เครื่องขึ้นไปนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ห้สิบคนหนึ่งร้อยคนสองร้อยคนนะครับ ต้องซื้ออุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์จำนวนสามเครื่องนะครับอ่าพวกเขาจะได้รับโบนัสสามจุดห้าล้านบาทเลยนะครับอ่าอันนี้ จริงหรือไม่จริงก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับ อ่าก็มาแนะนำให้ดูให้รับฟังกันนะครับ ว่าเอ่อรางวัลมีอะไรบ้างนะครับ อ่าก็โอเคนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาทำกิจกรรมตรงนี้นะครับให้ครบทั้ง 7 วันเลยนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวขอเวลาเอ่อ กำไรนะครับเพิ่มเงินในบัญชีก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่าภารกิจทั้ง 7 วันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะก็สำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอัพชัยนะครับมียอดวิวถึง 4,000 วิวนะครับ เพื่อเปิดช่องทางการสร้างรายได้จากช่อง YouTube อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับ ผม อ่าก็การแนะนำการเติมเงินนี้นะครับ เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นนะครับอ่าถ้าไม่สะดวกนะครับ ก็ไม่จำเป็นต้องตามผมนะครับ หรือใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะครับ ก็ไม่จำเป็นต้องลงตามผมเลยนะครับ อ่าผมทำแค่ให้คำแนะนำนะครับ กับเพื่อนๆ พี่ๆนะครับที่สนใจหารายได้เสริมออนไลน์นะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ สวัสดีครับ